ในโลกของธุรกิจมีคำถามมากมายที่เกิดขึ้น มีคำถามมากมายที่รอคำตอบคำถามเหล่านั้น ส่วนใหญ่แล้วจะได้รับคำตอบเป็นตัวเลข ตัวเลขที่ว่าก็คือตัวเลขทางบัญชีค่ะ เพราะตัวเลขทางบัญชีจะบอกสุขภาพของธุรกิจ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์กันหาผลิตพงศกรอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ในวันนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตแนะนำรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น ในโลกของบัญชีจะสามารถที่จะทำให้ท่านไปสู่กระบวนการของการตรวจสุขภาพของธุรกิจได้ ถ้าท่านได้เรียนรู้บัญชีท่านจะสามารถที่จะจดบันทึกรายการต่างๆเหล่านี้ และนำตัวเลขของรายการต่างๆเหล่านี้ มาใช้ประโยชน์ในการจัดการชีวิตประจำวันได้ส่วนใหญ่แล้วตัวเลขทางการบัญชีก็จะบอกถึงสุขภาพของกิจการ ว่ากิจการมีสุขภาพเป็นอย่างไร สุขภาพย่ำแย่ หรือสุขภาพดีเยี่ยมตรงนี้ในโลกของบัญชีจะสามารถช่วยตรวจสุขภาพของธุรกิจของท่านได้ บัญชีจะมีเครื่องมือสำคัญอันได้แก่การนำเสนองบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์สุขภาพของธุรกิจได้ค่ะ